เห็นไหมคะแล้วก็เอเลยอันนี้เราจะมาทำสติกเกอร์ใช้เองนะคะ ด้วยอุปกรณ์กระดาษนะคะ แล้วก็เทปกาวจะเป็นสีเหลืองค่ะ แล้วก็ต้องมีสีสีไม่เป็นทาอะไรพวกนี้นะคะ ใช่ค่ะเพราะเราจะวาดรูปสำคัญที่ต้องใช้ก็คือกระดาษกันไกลแล้วก็เทปกาวนะคะ ใช่ค่ะไปดูกันเลย เราจะวาดรูปหมีนะคะ โอ้กล้องบัง อันนี้เราก็จะจัดกระดาษแบ่งครึ่งปีนะเราจะวาดหัวกลม มันไม่กลมเลยอ่ะทุกคน กลมตรงไหนวะแล้วก็ใส่หูกระดาษเราจะประมาณนี้ค่ะ นี่แล้วก็เติมหูน้อยลงไป ใส่ตานิดตรงนี้ ตืดนี่ประมาณนี้นะคะ นี่คือหมีของเรานะนี่ก็จะได้นี่กล้องจำนวนนิดนึงแล้วก็ตัดแล้วก็ระบายสีเลยนะคะ นี่ เราจะตัดเลยนะคะ เราต้องตัดระวังระวังหน่อยนะ ตัดเสร็จแล้วไปดูกันเลยนี่แล้วก็ แกะแผ่นสติกเกอร์ออก แล้วเราก็เอาเจ้าหมีของเราใส่ลงไปอื่แค่นี้ก็ได้สติกเกอร์แล้ว สวยบ๊ายบายกดไลค์กดติดตาม